ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอการใช้งานเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโออย่างง่ายนะคะ ซึ่งแอปพลิเคชันนี้เราสามารถที่จะดาวน์โหลด ได้ทั้งในระบบของ iOS นะคะแล้วก็ระบบของ Android นะคะแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่าแอปพลิเคชัน Quick นะคะตัวแอปพลิเคชันก็จะมีลักษณะเป็นสีฟ้า สีขาวนะคะแล้วก็มีพื้นที่เป็นสีดำเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วนะคะ เดี๋ยวเราลองมาดูการใช้งานกัน กดไปที่ตัวแอปพลิเคชันนะคะ จากนั้นเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะปรากฏเมนูนะคะซึ่งเป็นเมนูเริ่มแรกในการใช้งาน ก็จะมีคำว่า ย้อนเวลามีเครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็มีเรื่องราวของฉัน เรามาดูเรื่องราวของฉันนะคะ ลองกดเข้าไปดูนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะปรากฏตัววิดีโอที่เราเคยตัดต่อกันมาแล้วนะคะ แต่ถ้าใครยังไม่เคยตัดต่อวิดีโอในแอปพลิเคชันนี้นะคะ ตรงนี้ก็จะไม่มีนะคะ ก็จะเป็นหน้าเปล่า ๆนะคะ ทีนี้เราจะตัดต่อได้ยังไงนะคะ ให้ผู้เรียนกดไปที่เครื่องหมายบวก 1 ครั้งนะคะ จากนั้นเมื่อกดเข้ามาแล้วก็จะปรากฏตัวรูปภาพแล้วก็ตัววิดีโอที่อยู่ใน เครื่องของเรานะคะแท็บเมนูด้านบนก็จะมีคำว่าทั้งหมด รูปภาพนะคะ แล้วก็วิดีโอ เมื่อเราคลิกมาแล้วนะคะ อย่างเช่น เราคลิกคำว่าวิดีโอก็จะปรากฏวิดีโอทั้งหมดนะคะ ที่อยู่ในเครื่องของเรากดมาที่รูปภาพก็จะเป็นรูปภาพทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องของเรา รวมถึงคำว่าทั้งหมด ตรงนี้ก็จะรวมทั้งวิดีโอ รวมทั้งรูปภาพ ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเลือกรูปภาพ แล้วก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการจะตัดต่อกันนะคะ ่ะเราก็เลือกโดยการติ๊กนะคะไปที่รูปภาพได้เลยนะคะอ่ะเราสามารถเลือกได้หลายรูปภาพนะคะอ่ะแล้วก็เลือกวิดีโอนะคะ แล้วก็กดเลือกนะคะอ่าโอเค จากนั้นนะคะ มุมด้านบนนะคะที่เป็นตัวสีฟ้าคำว่าเพิ่มนะคะ ตรงนี้ก็จะมีจำนวนวิดีโอ แล้วก็จำนวนรูปภาพที่เราเลือกปรากฏอยู่ เราต้องการจะ edit ก็กดไปที่เพิ่มนะคะ ตัวแรกนะคะ เครื่องมือตัวแรกที่อยู่ด้านล่างนะคะ ก็จะเป็นการเลือกเทมเพลตนะคะ ให้กับตัววิดีโอที่เราต้องการนำเสนอนะคะะเราลองกดเข้าไปดูทีนี้ตัวเทมเพลตเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับเสียงเพลงนะคะ ถ้าเราเปลี่ยนตัวเทมเพลตเสียงเพลงนั้นก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะคะ ก็จะช้าเร็วแตกต่างกันไปนะคะอยู่ที่ว่าเราต้องการจะเลือกนำเสนอออกมาเป็นแบบใดสมมุติเราเลือกอันนี้ก็โอเค หยุดไว้ที่อันนี้ ต่อมานะคะ เครื่องมือตัวที่ 2 ด้านล่างนะคะอ่าก็จะเป็นรูปคล้ายๆตัวเพลงใช่ไหมคะก็ให้เรากดเข้าไป เมื่อเรากดเข้าไปแล้วก็จะมีเสียงเพลงนะคะอ่าให้เราเลือกอย่างเช่นอ่าคำว่ากลางแจ้งอ่าก็จะเป็นเพลงเร็วๆนิดนึงนะคะ อ่าคืออาจจะมีความตื่นเต้นนิดนึงนะคะ หน้าร้อน เพลงก็จะเร็วการเดินทางเสียงเพลงก็จะแตกต่างกันไปตามโหมดที่เราเลือกนะคะ ทีนี้ถ้าใครต้องการที่จะนำเพลงเข้ามาเองนะคะ ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะ โดยที่ เลื่อนไปที่คำว่าเพลงของฉันนะคะ ตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะกดเพื่อที่จะเลือกเพลงที่อยู่ในเครื่องของเราได้นะคะ ถ้าเรามีเพลงอยู่ในเครื่องนะคะ เราก็สามารถที่จะกดเลือกได้เลยนะคะ เห็นไหมคะว่า สามารถนำเพลงเข้ามาได้ทั้งทางดอกบล็อกทางไดนะคะทางคราวนะคะเราก็สามารถนำเลือกเข้ามาได้หลายช่องทางนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็กดปิดไปก่อน เพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้เสียงเพลงที่ ในตัวแอปพลิเคชันนี้นะคะหรือใครไม่ต้องการที่มีเสียงเพลงนะคะ ก็กดปิดได้นะคะ ก็คือให้เลือกเฉพาะเล่นเฉพาะเทมเพลตนะคะ ไม่เอาเสียงเพลง หรือจะปิดทั้งเสียงเพลง แล้วก็เสียงตัววิดีโอที่เราเลือกมา ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เดี๋ยวในตัวอย่างนี้เราลองเลือกเพลงนะคะ ที่เป็นเรื่องของการเดินทางนะคะ ค่ะเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะคะ เมนูถัดมาตัวที่3นะคะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะกดเข้ามาก็จะมีถามว่าเห็นเลือกไปนภาเนี่ยชวนแรกนะคะ เราเลือกเป็นภาพใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีแต่ภาพติดติดติดติดกันเลย ตัววิดีโอเราเลือกที่หลัง มันก็จะเป็นวิดีโอติดติดติดติดกันเลย ทีนี้เราต้องการที่จะเรียงลำดับภาพแล้วก็วิดีโอใหม่นะคะ เพื่อที่จะให้มีเรื่องราวการนำเสนอนะคะ เพิ่มมากขึ้น ให้เรากดไปที่รูปภาพที่เราต้องการจะนำเสนอนะคะ จากนั้นก็กดค้างไว้ แล้วก็เลื่อนนะคะ เลื่อนรูปภาพกดค้างไว้แล้วเลื่อนรูปภาพวิดีโอก็เช่นเดียวกันค่ะก็คือ กดค้างไว้และเลื่อนวิดีโอไปยังตำแหน่งที่เราต้องการนะคะ แล้วก็เรียงลำดับให้ดูน่าสนใจนะคะ ทีนี้เดี๋ยวลองให้ผู้เรียนลองเรียงลำดับนะคะ เลื่อนรูปภาพแล้วก็เลื่อนวิดีโอกันดูนะคะเราอาจจะสลับภาพบ้างวิดีโอบ้างนะคะ เพื่อที่จะให้ดูไม่น่าเบื่อเกินไป ไม่ให้มีภาพแช่นะคะ จนเกินไป อ่าโอเคอาจจะเอามาปิดท้ายอันนี้นะคะ าพไปไว้สุดท้ายอีกหนึ่งอันนะคะโอเค เมื่อเราเรียงลำดับตามที่เราต้องการแล้วนะคะมาดูเครื่องมือถัดมา คือเครื่องมือตัวที่4นะคะที่เป็นรูปบุญแจแบบนี้ก็กดเข้าไป ตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราต้องการนำเสนอในรูปแบบไหนนะคะ อย่างเช่นอันนี้เราอยากเสนอเป็นภาพยนตร์จัตุราสหรือว่าจะเป็น ภาพคนนะคะลักษณะก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่เราเลือกนะคะเดี๋ยวเราลองเลือกให้มันดูนะคะ เราอาจจะเลือกเป็นตัวสี่เหลี่ยม ที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะถ้าเราต้องการที่จะนำเสนอผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะอย่างเช่น Facebook หรือว่า Instagram